วัสดีครับเพื่อนๆผมกรีติสันนะครับปรับกล้องปรับกล้องโอ้โนโอเค โอเค สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีติสันนะครับ ก็ วันนี้นะครับใน X Fighting นะผมก็จะมาพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับหรือเพชรนั่นเองนะครับ เพชรเพชรก็ไม่ได้หมายเพราะว่าไดมอนด์นะครับไม่ใช่ไดมอนด์ตรงนี้307นะครับแต่เป็นเพชรนะครับ ก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับ ก็ เพราะว่า มีคนถามมาครับขอมาครับว่าอยากให้ผมทำเพจนะครับ ผมก็จะทำเท่าที่ผมทำได้ครับเท่าที่ผมมีความรู้นะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องไปเคลมก่อนนะครับลืมนะครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเพจนะครับอันนี้เดี๋ยวพลาดนะครับ 400 นะถ้าสมมุติเราใช้ energy ไป 400 ใช่ไหมครับ เราก็สามารถเคลมได้นะครับตรงนี้นะครับเคลมไอดาวนะครับได้นะครับ ก็เข้าตรงนี้นะครับ visit fortune cat นะครับแล้วก็เข้าวันสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล็อกอินทุกวันนะครับ พอล็อกอินทุกวันใช่ไหมครับวันที่ 30 ใช่ไหมครับมันก็จะมีไอเนี่ยนะครับสกิลกริดคีย์นะก็คือเราจะได้สกิลที่ 6 นะครับฟรีๆนะครับสกิลที่6 นะครับเห็นนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงครับก็ไม่ยากนะครับ ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็คือการที่จะได้สัตว์เลี้ยงมานะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ ก็คือมีตังค์นะครับ พอมีตังค์ปุ๊บแล้วเราก็ไปซื้อนะครับ ซื้อ ที่ไหนนะครับมาดูกันนะครับ ดูเมาส์หัวข้างบนใช่ไหมครับ ลากไปครับนะตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตตตรงนี้นะครับ สตอร์นะครับ เนี่ยครับตรงนี้นะครับ สตอร์นะครับ ก็ที่จริงนะครับ ร้านขายของมี3อย่าง มี3ที่นะครับ ร้านแรกคือร้านอาวุธของเรานะครับ เนี่ยครับ ร้านที่2ครับ ก็คือร้าน Secret Shop ตรงนี้นะครับ ซึ่งซื้ออะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยซื้อได้เลยนะครับ เพราะว่า เนี่ยครับ มันใช้ reputation นะครับ แล้วก็อันม่วงๆนะ ผมก็รออันนี้นะครับ เดี๋ยวผมได้500แล้วผมจะมาซื้อ ะครับประมาณนั้นแหละครับ แล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้นะครับข้างบนทางขวาครับ ใกล้ๆกับแรงใกล้ ๆ กับไอ้เก้าสิบขีดสิบของผมครับ แล้วก็เกตไดมอนด์นะครับ ตรงนี้ครับซอนะครับ เข้าไปนะครับ ก็จะมีของให้ซื้อนะครับเรียบนะครับ แล้วตรงนี้ครับก็มีเพลง มีพงมีเพชรนะครับเนี่ยครับ มีพงมีเพชร มีอะไรไม่รู้นะครับ ล็อกเลิกนะครับ แพงนะพวกนี้นะครับ ก็ผมก็ไม่ซื้อนะครับ ปกตินะแต่ว่าผมจะมาที่บ็อกซ์นะครับ แล้วผมก็จะซื้อนะครับ ตรงนี้นะครับก็นี่ครับเพชรเราอยู่ตรงนี้ครับ เพชรเอกนะครับเพชรเอกนะครับ ก็ดีนะครับ ก็ซื้อนะครับ เราจะเป็นยังไงมาดูกันครับ ตรงนี้เราก็สามารถซื้อบรอนซ์ไฟเตอร์ได้นะครับ ก็คือเบสิกไฟเตอร์ครับตรงนี้สองหมื่นนะครับ แล้วก็ซื้อเอ่อซิลเวอร์บ็อกซ์นะครับ ก็คือจูเนียร์ไฟเตอร์ครับที่ผมใช้อยู่นะครับห้าหมื่นครับแล้วผมจะซื้อครับให้ดูนะครับเพชรเอกนะครับ ผมก็มีเงินอยู่สามแสนครับซื้อได้แค่หนึ่งอันนะครับเรามาดูกันครับบาร์ครับตึงตึงก็ไปหยุดแบ็คแพ็คเรียบร้อยแล้วครับ ตรงนี้ VIP ก็ต้องเป็น VIP ้วถึงจะซื้อได้นะครับแถวนี้นะครับ เนี่ยนะครับไงก็ไปก่อนนะครับนี่นะ ครับ ก็ไปดูที่แบ็คแพ็คของเรานะครับออโต้ซอสซะนี่มาแล้วนะครับ นี่ครับมาครับอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็กดเลยนะครับไปนึงใช้นี่ก่อน กดเลยนะครับคราวนี้เดินเดินเดินเดินเดินเอาเทเลเบสิกเทนแบรนด์ดอมลี่นะครับ ก็คือสุ่มนะครับ มาดูนะครับ รู้ช่วย ผมนะ ให้ได้ผมได้โปลิงครับนี่โปลิงสลมนะสลมสลมบวกสามนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเป็นยังไงนะครับเห็นครับ หนึ่งสองสาม yes ก็ไม่ต่างกันนะครับ เพราะว่ามันไม่มีความต่างเลยนะครับที่จริงนะเพชรตัวไหนก็เหมือนกันนะครับมันต่างตัวยังไงครับคือทำไมมันถึงมียามมีหลายตัวนะครับ เพราะว่ามันจะได้บวกให้ยากนะครับแค่นั้นแหละครับ เกมนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าเพชรไปบวกยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับ เราก็ต้องเอาเพชรนะครับไปแปลงร่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับ แลบแลบนะครับแลบลอตเตอรี่นะครับก็แปลงร่างก่อนเรา เนี่ยครับแล้วเราก็กดออโต้นะครับทาร์เก็ตนะครับเอาละตัวอะไรนี่นะครับคอนเฟิร์มนะครับ ถ้าสมมติเราไม่มีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นเพชรเราไปก่อนครับเห็นครับ ก็แปลงร่างเสร็จปุ๊บถ้าสมมติได้ตัวนี้ก็ 2 ตัวแล้วก็ไปบวกนะครับ ประมาณนั้นนะครับ แต่ว่านะผมจะไม่พูดเรื่องนั้นนะครับ เรื่องบวกก็เหมือนเหมือนกับไฟเตอร์ตัวธรรมดานะครับว่า แปลงร่างแล้วก็บวกยังไงนะครับ ก็มันบวกตรงนี้นะครับตรงฟิวชั่นนะครับตรงนี้นะฟิวชั่นเหมือนดากอนบอลนะครับฟิวชั่นนะครับนี่นะครับฟิวชั่นนะครับเนี่ยกดปุ๊บเราต้องใช้ตัวตัวธรรมดานะไม่ต้องบวกสองตัวนะครับเพื่อจะไปฟิวนะครับเราจะได้บวกสี่นะครับอันนี้นะครับครับมาดูต่อไปนะครับเพชรนะครับเพชรเฮาส์นะครับนี่ครับ ก็คือเทรนนะครับกับให้อาหาร นะ ผมก็เปิดไว้หลายช่องนะจะให้อาหารเยอะนะครับ ก็มาดูก่อนเลยนะครับก็คือที่สำคัญก็คือนะครับ พอสลามครับไม่มีบวกอะไรใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีบวกอะไรนะครับ ตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นทับ200นะครับพอบวก1ก็จะเป็นทับ400พอบวก2ก็จะเป็นทับ600นะครับพอบวก3ก็จะเป็นทับ800นะครับทับ800ต่างกันยังไงนะครับ ความต่างก็คือนะครับ ทุกๆแบบหนึ่งครับ ทุกๆมเลเวลนะครับ ทุกๆมเลเวลนะครับ สกิลช่องสกิลนะครับของเพชรนะครับจะเพิ่มมา1ช่องนะครับ แปลว่าตอนแรกมันมี 3 นะครับ ถ้าบวก3ปุ๊บก็มี4ช่องนะครับ ถ้าบวก6ปุ๊บก็มี 5 ช่องนะครับ ประมาณนี้นะครับ ก็ไปเรื่อยๆนะครับ จนบวก 20กว่าๆนะครับ ดูยังไงว่าบวก20กว่าได้เท่าไหร่นะครับก็มาตรงฟิวชั่นนี่แหละครับนะครับฟิวชั่นนะครับแล้วก็ กดตรงรูรูรูนะครับ ก็คือกดนะครับเนี่ยครับเรากดตรงเพชรนะครับ เนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่า บวกเท่าไหร่ แล้วเร็วเท่าไหร่ใส่ได้นะครับ เนี่ยนะครับ เราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยข้างล่างครับไม่บอก เว้ยก็คือทุกๆ3ก็คือทุกๆ บวก3นะครับ มันจะเพิ่มช่อง ใส่สกิลหนึ่งอันนะครับ แล้วไงต่อนะครับ วิธีการเปลี่ยนสกิลนะครับ ไม่ยากนะครับก็คือเทรนนะครับเทรนจะใช้เทียเท่าไหร่นะครับ ก็ใช้เทียแปดร้อยนะครับ เรามีเท่าไหร่หมื่นเจ็ดนะครับนี่ก็ใช้เทียแปดร้อยนะครับ ก็กดทีหนึ่งปุ๊บ มันก็จะเสียไปแปดร้อยนะครับแล้วมันจะได้สกิลใหม่มา นะครับ ถ้าสมมติสกิลสกิลเต็มใช่ไหมครับ สมมติเรามี 3 ช่องตอนแรกใช่ไหมครับ เรากดไปแล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บสามทีนะครับ เราได้ 3 สกิลมาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราต้องการเทรนอีกนะครับก็ต้องเทรนได้นะครับ ก็คือฝึกฝึกสกิลได้นะครับ แต่ว่าคราวนี้ก็คือมันจะมันจะสุ่มไปทับสกิลวันหนึ่งของเราที่เรามีอยู่นะครับ ถ้าเราไม่ต้องการให้ทับอันไหนใช่ไหมครับ เราก็กดล็อกไว้นะครับ ก็คือต้องใช้ไอเทมนี้นะครับ ที่ได้มานะครับ ตัวนี้นะครับนีลาล็อกนะครับเทสกิลล็อกนะครับซึ่งผมมีประมาณ38อันนะครับ ก็ล็อกได้นะครับ ก็ดีนะครับ ล็อกได้ ล็อกยังไงไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไป ผมพาทำนะครับโอเคนะครับ วิธีล็อกครับก็คือนี่ครับ เนี่ยครับเป็นสกิลที่สำคัญนะก็คือ เทสของเราจะโจมตีนะครับ ความแรง 50%นะครับ ของการโจมตีของเราครับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น20%นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วการล็อกเรากดล็อกตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ล็อกอันนี้นะผมจะล็อกอันนี้นะครับเบรก100นะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะผมก็จะเทรนครับครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ถ้าเราล็อกปุ๊บใช่ไหมครับ ถ้าเราเทรนครั้งต่อไปใช่ไหมครับ มันจะไม่มีมันจะไม่สกิลมันจะไม่ทับเบรกนะครับเดี๋ยวมาเทรนกันนะครับมันจะเราจะได้อะไรนะครับ ตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึนฟิงเนี่ย ครับ ได้ นี่ครับ อะไร ไม่ รู้ ครับ SP10 เอา มาทำไมสวยแล้วเรา ต้องเทรนอีกนะครับ ไม่ งั้น ไม่คุ้ม นะครับเราล็อกไว้นะครับ อันนี้อะไรเนี่ย HP 10%นะอย่างดีนะครับ มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหลอกสามันเลยนะครับ มันจะได้เปลี่ยนอันนี้นะผมไม่เอา SP นะครับไม่ประโยชน์นะครับเอาเลยนะครับ ก็แมท็กยี่ส20 แทนนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับ ถ้าเรากดเฉยๆใช่ไหมมันก็จะสุ่มทับอันใดอันหนึ่งนะครับ ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราวิธีที่จะได้ energy นะครับขึ้นมานะครับ ก็คือเราต้องเราต้องกดตรงนี้นะครับ ซึ่งมันจะฟูลดาวทุกๆ 8 ชั่วโมงนะครับเราก็ได้ 100 มาเรื่อยๆนะครับ 100 100 100ถ้าต้องการเปิดอันต่อไปนะครับเราก็ต้องใช้เพชรนะครับเอ่อต้องใช้ไดมอนด์นะครับ50 ไดมอนด์นะ60ไดมอนด์นะครับ 70ไดมอนด์80ไดมอนด์เป็นเครื่องเบียร์10นะครับโอเคนะครับก็แค่นี้แหละครับสำหรับสกิลของเพชรนะครับ ของสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็มีหลายแบบนะครับ ก็สกิลที่มันเห็นจัดๆนะครับ ก็คือมีสามันนะครับที่ผมเคยเห็นนะก็คือ อย่างแรก เลยก็คือ โจมตีช่วยนะครับ เรา 50%โอกาสเกิดขึ้น20%นะครับอย่างแรกครับ อย่างที่2ครับก็คือ ป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับ ความเปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะก็คือ พอสตูมาโจมทีปุ๊บตัวสัตว์เลี้ยงเราก็จะออกมาป้องกันนะครับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งนะครับฟรีๆเลยนะครับ อย่างดีนะผมก็อยากได้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับที่ผมเคยเห็นนะก็คือเพชรของเราจะไปฟรีสตูนะครับพอฟรีสแล้วจะทำให้สตูโดนตีสองเท่านะครับ ก็ดีนะครับ อันนี้ผมก็อยากได้นะอันนี้ห่วยสุดนะครับพูดง่ายๆนะครับ สำหรับอย่างอื่นใช่ไหมครับ สำหรับสกิลอย่างอื่นของเพชรนะครับ ก็มันก็จะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ของเราครับเช่นนี้ครับ HP 10%นะครับเบรก100 นะครับเบรกดีเดี๋ยวผมจะอธิบายสเตตัสค่าสแต็กนะครับคราวหน้านะครับอันนี้ก็ Max Max S Max Attack ครับ20ครับก็ไปดูสแต็กของผมครับเป็นยังไงนะครับต้นนี่ครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้บวกเบรก100ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะออกครับแล้วเบรกมันจะหายไปหรือเปล่าครับมาดูนะครับเดินเดินเดินโอเคเอาออกนะครับเหลือ123แล้วนะครับ พอใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บสองนะครับ ก็เพิ่มเบรกหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ ก็ประมาณนั้นแหละครับ ไม่มีอะไรมากครับ ก็ HP 10%เบรกหนึ่งร้อยตี ธรรมดา แม็กแท็กครับ เนี่ยครับ ก็ตีแรงใช้ได้นะครับ ผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับ ที่ผมสามารถทำได้ผมจะทำนะครับ ก็ขอบคุณมากครับ ในซีโอเจนะครับอินเดนในซีโดนครับ Bye bye